รับเงินคังจ่ายต่อเนื่องบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าอีกแล้วเช็คด่วน โอนเงินตรงเข้าบัตร กดเป็นเงินสดใช้ได้ สวัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าว พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะสำ ำหรับเงินนะคะที่ทางกระทรวงการคลัง เตรียมโอนเข้าบัตรในวันพรุ่งนี้นะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะ เช็คสิทธิด่วนค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะ กดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะ เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะ และเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ วันนี้นะคะนี้นะคะทางค่ะก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่พ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนบัคนจนเช่นเคยนะคะสำหรับสำหรับในวันนี้นะคะวันที่วันที่สองกรกฎาคมกรกฎาคมสองร้อยหกสิบสี่นั้นนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้นะคะมีเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนสองร้อยบาทค่ะซึ่งในกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่เป็นผู้เป็นการละ การและสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ในส่วนของเงินผู้พิการนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้นะคะสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีนะคะคังจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือนค่ะจากเดิมนะคะ800บาทต่อเดือนค่ะ และอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปนะคะ ที่มีบัตรสวัสดิการ การแห่งรัฐค่ะ ครังจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาทนะคะ และอีก 200 บาทนะคะ จะได้รับทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ นะคะ ก็เป็นการโอนเงินประจำเดือนของเดือนกรกฎาคม 2564 ค่ะ ก็จะได้รับเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 200 บาท โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงิน เงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money นะคะ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ก็อย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะ ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนอย่าลืมกดเงินออกมาใช้กันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารไว้ แต่เพียงเท่านี้นะคะ ก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ thank you